ได้แค่ไหน เอาแค่นั้น ไม่มีทางที่ปล่อยยังฝัน และก็ที่ถ้าคายกับฉัน ไม่มีทางเป็นไปได้เลย มองกลับไปข้างหลัง มีภาพจางแล้วก็จะช้ำทุกเรื่องราวที่เคยผิดหวัง เป็นไปไม่ได้เลย ได้แค่ไหน เอาแค่นั้น ไม่มีทางที่ปอยยังฝัน และก็ที่ถ้าคายกับฉัน ไม่มีทางเป็นไปได้เลย ได้แค่ไหนสรุปผลออกมา เป็นละทะเลาะและมีการจากลาขอวอนฟ้าให้หลุดพ้นจากการเปลี่ยนอดีตแต่ฉันหมดศรัทธาถ้าฟ้าไม่มีฝน ถ้าเกิดเธอไม่มีผม เรื่องราวคงไม่มีผลแต่ฉันภาวนาให้มีฟ้าลำจาตลอดมาจนวันนี้ กลายเป็นเธอที่ไปกับเขา ได้แค่ไหน เอาแค่นั้น ไม่มีทางที่ปล่อยยังฝัน และก็ที่ถ้าคายกับฉัน ไม่มีทางเป็นไปได้เลย